ได้นะคะ นี่หน้าคุณแม่ใส่มาก นี่ผ่านการทำสเต็มเซลล์มาแล้ว ใส่เด้งกระดึงกระดึงเอามาขอมาตำแหน่งนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดูนะคะตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งที่คุณแม่แบบ ไม่ชอบมากๆ เจ้าออกเจ้าออก ก็ก็ดีขึ้นเยอะมาก ๆ นะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้หมอก็แบบใช้สเต็มไอใช้ตัวเมโซแฟตลดไปให้คุณแม่เนาะ ได้แค่นี้เองค่ะ หมอจะไม่ดึงขึ้นไปข้างบน เพราะว่าไม่งั้นน่ะหน้าคุณแม่จะแบบใหญ่ๆอ่ะ เพราะเนื้อตรงนี้มันจะขึ้นไปกองข้างบนเนอะไหม การร้อยไหมมันไม่ใช่การแบบไม่ใช่การลดไขมันฉันเนี่ะสสารต้องการที่อยู่จำได้ไหมตอนเราเรียนสมัยเด็กๆเคยเรียนไหมสสารต้องการที่อยู่ ฉะนั้นเนี่ยพอเรายกมันขึ้นไปมันก็จะโดนขึ้นไปข้างบนแต่ของคุณแม่จะป่องได้แบบนิดนึงตรงนี้นั้นเนี่ยหมอจะแบบร้อยร้อยเขาเรียกอะไรอะร้อย จะต่ำๆนะคะจะไม่จะไม่ร้อยสูงนะคะ แต่สำหรับบางคนที่แบบหน้าตรงนี้ต่อบๆอะไรเงี้ยค่ะ ตรงนี้หย่อนหย่อนเนี่ยร้อยขึ้นไปได้สบายมาก ยกหนังตายกอะไรขึ้น สวยงามอย่าลืมฉีดยาตรงจุดจบด้วยนะ ได้ค่ะนั่งมีการสั่งค่ะ แล้วเรามาร้อยใหม่เลยนะคะ ส่วนของที่มันเป็นไขมันที่อยู่ข้างล่างมันก็จะโดนดึงขึ้นมาข้างบน สุดท้ายเราจะรู้สึกว่าเออ มันมันร้อยแล้วอะแต่ทำไมหน้าไม่เรียวสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเพราะว่าแบบ เพราะว่ามันไขมันมันยังอยู่บอกปะเดี๋ยวร้อยรอบนี้แล้วอีกสองปีให้เจอกันนะคุณแม่ แล้วค่อยร้อยใหม่ทีเดียวมันจะเป๊ะและอยู่ได้นานกว่า นะคะเห็นผลไหมดูได้คีใครเห็นว่าขนเราก็ จริงคุณจอกถามมานะคะว่าถอดถุงมือร้อยไหมยกกระชับอยู่นานแค่ไหนอยู่ ใหม่ตัวนี้อยู่ได้ 3 ปีถึง5ปีเลยนะคะ อันนี้หมอจะการันตีไอ้ที่บวมๆนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ ไอ้ที่บวมๆนี้เดี๋ยวจะหายเป็นเพราะยาชาแม่อัดไปเยอะมาก แม่อัดไปเยอะมาก